ล้างมาใหม่แล้วนะครับเนี่ย ใช่ อันนี้แหละ ตัวนี้แหละ ที่มาไล่ ไล่คอนโทนะหลายหลายอย่างรวมรวมกัน ผสมผสานกันอยู่ ก็เลยทำทุกอย่าง Thank you.